สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับ เช้านี้กับแสงแรกที่ตื่นมากับข้าวต้มในตอนเช้านะคงทำให้เพื่อนๆต้องสดชื่น กับข้าวต้มถ้วยนี้ ง่ายๆกับวิธีการทำนะครับ ผมขึ้นเป็นตัวอักษรไว้ให้ เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมสามารถทำได้ง่ายๆนะครับเช้าต้องไม่ยุ่งยากแล้วก็ง่ายง่ายไวๆนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่ต้องการสบายสบายหายใจโล่งโ่ง อัดลมเข้าปอด ยาวๆแล้วก็ค่อยๆผ่อน คลาย จานนี้ก็อร่อยมากๆครับเพื่อนๆท่านผู้ชม ครับ เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับ อย่าลืมเป้าหมายของท่านโฟกัสเป้าหมายของท่าน แล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่ท่านรักหรือในถิ่งที่ท่านฝันไว้ ฝันนั้นก็จะเป็นจริง มันทบทวนความฝันของท่านอยู่เสมอนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไร ให้ด้วยนะครับ